พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน โครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนาเกษตรสองน้ำบุรณิธิชัยพัฒนา อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย โดยเฉพาะกุ้งขาวถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ ทั้งการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศครับ ใช่แล้วค่ะ เพื่อให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำเติบโตอย่างยั่งยืน นักวิจัยไทยจึงได้นำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวสำหรับเกษตรกรไทยค่ะ สวทชร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัย มาทดลองใช้ในโครงการฟาร์มทดสอบ และสาธิตมีนักเกษตรสองน้ำ จังหวัดฉะเชิงเซาเช่นการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ และสภาพอากาศอัตโนมัติ การตั้งห้องปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดระหว่างการเลี้ยงกุ้ง โครงการนี้จะเป็นต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สามารถขยายผลให้เกษตรกรและสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตอาหารปลอดภัย ส่งต่อให้ผู้บริโภคอีกด้วย วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทค เน็กเทค สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000